พริมที่ 1 เรื่องหลังคลอด ผลิตโดยโรงงานเอี่ยวน้ำโอสถ เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิตแบบยุโรป GMP PICS และ ISO 9001:2015 ทันสมัยปลอดภัยที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อนเข้าลายผลิต จะต้องล้างมือรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด เปลี่ยนชุดคุม สวมหมวกสวมหน้ากากผ่านห้องเป่าลมขจัดฝุ่นขจัดเชื้อโรค ป้องกันการปนเปื้อนในลายผลิต ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรสมุนไพรไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์จะไม่มีการสัมผัสโดยตรงที่ผลิตภัณฑ์ โดยไม่สวมถุงมือโดยเด็ดขาด ถูกลดอการผลิตผ่านการตรวจจากหลัก IFRPD ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%เ ผ่านการตรวจสอบรีเช็ค ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่มีอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ นม ถั่วไข่แป้งสาลีและอาหารทะเล ไม่มีสเตียรอย ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาล เราคัดสรรสมุนไพรที่ดีที่สุดเกรดพรีเมียมเท่านั้น มั่นใจ ปลอดภัย ได้ผลจริง ปรึกษาทุกปัญหาหลังคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แอดไลน์แอดพริมตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ